ไม่ลองไม่รู้ไข่ตุ๋นหม้อไฟหม้อไฟ 169 บาท ไข่ 10 ใบ กุ้ง 100 บาท หมูสับ รอดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดหม้อให้ดูเป็นการทำ ไข่ตุ๋นหม้อไฟครั้งแรกของเรา ก็ทำกันสองคนนะคะทุกคน คุณแม่กับคุณลูกทดลอง แล้วก็อยากรู้ว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ ไม่ทำก็ไม่รู้ ไม่ลอง ไม่รู้นะคะ ทุกคน นี่นะคะ เราก็เอาไฟจุเข้าไปข้างล่างตรงนี้ แล้วก็เอาไฟจ่อเข้าไปตรงนี้ทุกคน โดยที่เราเอาเหล็กย่างเอาถ่านไปตั้งที่เตาแก๊ส เราก็หนีบมาใส่ตรงนี้ เราก็ทำด้วยจินตนาการล้วนๆนะทุกคน ดูจากท่านอื่นทำมาแล้วเราก็มาทดลองทำดู แต่ตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่าไข่ของเรากลิ่นไหมกรุบทีบเลยทุกคน ลูกของสันก็หัวเราะนะคะ ทุกคน คำอีแม่นะคะ ทุกคนพร้อมที่จะดูหรือยัง การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ ทุกคน เสี่ยงจริงๆ ไข่ตุนหม้อไฟนะคะ เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูรออีก อึดใจเดียว ถ้าทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนจะบอกว่าคิ้วไข่จริงๆเลย นี่นะคะเราก็จะสังเกตตรงนี้นะคะ ไม่มีน้ำหยดลงมาแล้ว เห็นไหมในขอบขอบสองนาทีที่แล้วก็จะมีน้ำหยดออกมา ก็เหมือนว่าจะยังไม่สุกยังไม่แห้งยังไม่ฟู ตอนนี้ก็ไม่หยดแล้วทุกคน แล้วทุกคนก็จะได้เห็นไข่ตุ๋นหม้อไฟของเรา โอ้โหทุกคนมีเลขด้วยนะคะ เบอร์22 นะทุกคน เพราะว่าเราเพิ่งจะถอยมาใหม่ ๆ หมาดๆ สลากยังไม่แกะ แต่ว่าหม้อเราล้างอยู่นะทุกคน เอากันเลยค่ะ ไปดู ไข่ตุนหม้อไฟ เปิดเลยครับ น้องเค้กเปิดเลย แทม แทมแทมแทมแทมนะคะ นี่ โอ้โห มันจะเด้งไหมทุกคน ไหนลองเขย่าดูสิ โอ้โห นี่ความเด้งความเด้ง เด้งเพราะยังไม่สุกหรือว่าไข่ฟูมากค่ะทุกคนสังเกต ลูกของดิฉันก็หัวเราะนะคะ ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวหมุนนะคะมีหมุนหมุนให้ดูจื๊บนะคะนี่กุ้งของเรานะคะแบบว่าตัวใหญ่มากกิโลละสามร้อยเราก็เอามาแค่เก้าตัวนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งร้อยบาท ใครเคยกิน ไข่ตุ๋นหม้อไฟแล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะ ทุกคน ตรงนี้มันไหมอย่างนี้หรือเปล่านะคะ ทุกคนตามที่ทุกคนไปกินมานะคะ ดูนะคะ เนี่ยนะคะ เราก็จะรู้สึกว่าเสียดายไข่และกุ้ง และหมูสับของเรามากเลยทุกคน ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะ นี่นะคะ เป็นการทำครั้งแรกนะทุกคน หน้าตาก็ได้อยู่นะคะ ทุกคนนี่ โอ้โหหน้าตาก็ได้อยู่นะทุกคน นี่ ไม่ทำไม่ลองไม่รู้นะคะทุกคน ดี ไข่ตุน ตอนเด็ก ๆก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะกินมาก นะคะ ตอนนี้ก็ทำนะคะ อ้าว ทุกคนเราจะลองเอาช้อน ตักขึ้นมาให้ดู ว่าข้างในเป็นยังไง อ่ะ หนูเป็นคนตัก ตักไปคำใหญ่ ๆเลยนานโอ้โหเด้ง กุ้ง ไข่สุกแล้วทุกคน ข้างในหน้ามีหมูสับ กุ้ง โอ้เด้งเด้งเด้งเด้งชิมดูสิคะ อร่อยไหม ตักใส่ถ้วยนะลูกตักออกมาเลยหนึ่งคำใหญ่ๆ เออ น่า สุกแล้วทุกคนโอ้ให้ตักหนึ่งคำครับ ไปส่วนเอาสองคำเลย เป็นยังไงบ้าง นี่นะคะทุกคน ็โอเคค่ะ กินได้อยู่กินได้อยู่ทุกคน กินได้อยู่หอมตอนมาท่านได้ซ่อนจกว่าไม่กินเลยพี่น้องว่าจกลงไปแล้วหอมวุ่นวุ่นเลยพี่น้อง ไปค่ะทุกคนไปกินกันไปลองทำเบิ้งเลยพี่น้องถ้าผู้ใดบ่อยากซื้อหมอไฟก็ถ้วยค่ะพี่น้องใส่ถ้วยหนึ่งถ้าบ่มีหมอไฟก็บ่เป็นไข่ตุ๋นหมอไฟทุกคน ลูกสาวบอกแซบยกนิ้ว นี่ นะคะไข่ตุน๋นนี่